ี๋ยวมึงตะโกนทำไมวะ ขนาดในมือฉันนี่มีซันเกสตึกแล้วเนี่ย แต่ทำไมฉันไม่สามารถฆ่าแกสักทียอมรับว่าซันเกสตึกของเจ้าแข็งแกร่งนะ แต่ว่ามึงไม่ใช่ยมทูตมันก็ไม่แปลกแล้วที่ฟันข้าไม่เจ็บปวดเท่าไหร่นะนะคอมแรกของเจ้าหลายๆ คนก็กำลังค่อยๆล้มตายกันไปเพราะไวรัสชิงช่องบ้าทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงเรื่อย ๆแล้วนะหัวหน้าเฮ้ยพวกโง่ทั้งหลายกูมาช่วยแล้วอะใครวะ ตัวตนเหนือกูเกณฑ์จากจักรวาลที่สามนี่ตัวตนเหนือกูเกณฑ์จากจักรวาลที่สามเหรอตอนนี้แกจบแล้วไวลัสที่ช่องบ้า โอ้ มั่นใจซะจริงเชียวนะทำไมล่ะ เพราะขึ้นชื่อว่าตัวตนเหนือกูเกณฑ์เขาน่ะ มาพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่แกจะสามารถจินตนาการได้นะว่าแล้วสุดท้ายชัยชนะต้องเป็นของมันไปเลยอารัชฉันจะจอกร้อยนายเพื่อการนี้แหละ เฮีย จะตะโกนทำไมเนี่ย นี่มันโรงพยาบาลนะเว้ย แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับสามรอบต่อ้ฉันออกไปล่ะฮะโถยหน้าตัวประกอบ ตอนนี้เขาจบสงครามมาแล้วเว้ย ครึ่งค่อนโลกได้รับชัยชนะ จากการต่อสู้กับไวรัสชิงช่องบาเรียบร้อยแล้ว เป็นห่วงหรอก แล้วทำไมถึงไม่ยืนยันว่าเราชนะแล้วล่ะ ก็เพราะว่ามันยังไม่ชนะขาดนั่นแหละนะไวรัสชิงชองบาน่ะกับประเทศยากจน หรือประเทศแถบเอเชียที่มีผู้ดำกักกากตอนนี้มันยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วประเทศเหล่านั้นน่ะจะนำพาความซวยกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าพราะอย่างนั้นถึงต้องมีตัวตนเหนือกฎเกณฑ์ของจักรวาลที่ 3 เข้ามาเอียวด้วยสินะที่เข้ามาเอียวด้วยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเพื่ออนาคตจะดีขึ้น แต่ตอนนี้มันหนักเกินไป ถึงได้จะใช้วิธีหยาบๆแบบนั้นมา แก้ไขไงล่ะหยาบๆเหรอ นี่ถึงขนาดเรียกตัวตนหรือก็เกณฑ์ของจักรวาลอื่นมาเลยเลยเว้ยแต่ว่าปัจจุบันคือปัจจุบันใช่ไหมไลน์อัพอนิเมะที่ออกมาเพื่อกู้สถานการณ์นะมันเป็นไลน์อัพแบบไหนบ้างแล้วอ่ะอ๋อนี่ไง เอาไปดูนะ อืมแบบเชี่ยสลามซีซั่นสองที่มีคนรอตามกันมากมาย นักสืบตายแล้วที่คนในกลุ่มไลน์โนเวลมากมายเขาให้กันนักกันหนาตัวสากู้ชาติที่เป็นตาโลกอ่ะ อจะใช่ต่างโลกแหละมีปัญหาไหมอ๋อไม่มีอ่ะแต่มันดังนะ แล้วคนเขาบอกว่าไปต่างโลกดีๆด้วย แล้วก็แค่นั้นยังไม่พอการกลับมาของเกียวโตนิเมชั่นโอ้มีแค่นี้เองเหรอเออเออมีแค่นี้แหละ มึงจะปล่อยซีซั่นนี้ว่างเหรอบ้าเนี่ยว่าไม่ปล่อยว่างซะหน่อย มีเลิฟไลท์มาเจเล็กคอร์ดท่านจาฮี ฮิกุราชิภาคต่อแล้วก็แม่เท้าก็กลับมาด้วยฝลงนของซันนี่บอยด้วย หยุดโกหกตัวเองได้แล้วเพื่อน เออ กูขอโทษ แต่แกไม่ต้องห่วงด้วยหัวส้มตัวกอบฉันน่ะก็คือตัวละครที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยนะนี่ตอนนี้ฉันมีสังเกตสื่อที่แกให้มาแล้วล่ะก็เดี๋ยวนะแกมาเอาดาบคืนนะมึงไม่จิกกูตอนกูหลับปะเนี่ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูไม่มีดาบสังเกตสื่อแล้วกูจะ เออเฮ้ ไอ้คนก็นึกว่าเป็นห่วง ที่เทพเอาดาบคืนไม่เป็นไรเพราะได้พลังดุนดุนของฉันแล้ว มันก็มาก พอที่จะสามารถฉีกกระชากสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาได้ ไม่ว่ามันจะเป็นไวรัสทิ้งช่องบาที่ฟื้นคืนชีพกลับมา หรือ่ไปตายสนิทมานอนอยู่ข้างเตียงฉัน ฉันก็ไม่กลัวหรอก ก่อนที่อินเทอร์เน็ตยังไม่รุ่งเรืองขนาดนี้เนี่ยลัทธิก็คือ คนคนหนึ่งครับที่มีความคิดไม่เหมือนชาวบ้าน แล้วก็ไปทำให้คนอื่นเนี่ย ประทับใจ คนเหล่านั้นก็เลยมารวมเราต้องการนายตัวตนหนึ่งขุดเก่งของจักรวาลที่สี่เฮ้ จริงๆ แล้วเนี่ย ไม่ได้กะเลยว่าจะทำคลิปนี้ช้านะ จริง ๆ กะจะทำคลิปนี้ให้เร็วก่อนที่มันจะฉายสักเรื่องด้วยซ้ำนะ เดี๋ยวซีซั่นหน้าก็ทำเร็วกว่านี้ก็ได้ สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมครับผมแม่แบบคนเดิม โอ้ กลับมากับคลิปอัดธรรมดาธรรมดาและเออในที่สุด ปกติจะเปิดไอโปรแกรมไอเวกัสอัดตลอดนะ แล้วตอนนี้มาอัดใน OBS บ้างก็จะพูดสดๆกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่วันนี้ครับเราก็กลับมาอีกแล้วกับการซองอนิเมะประจำซีซั่นที่เราจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องใหม่ๆต่างๆนานที่ก่อนจะฉายหรือว่าฉายอยู่แล้ว ซึ่งผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ นานาที่ผมสนใจไม่สนใจ เพราะอะไรยังไงเท่าที่ผมจะสามารถหาข้อมูลสืบสอบมาหรือว่าอ่านในตอนนี้ได้อะไรเงี้ยนะ เรื่องไหนผมจะจะพูดมากน้อยแค่ไหนหรือเรื่องไหนที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรยังไงข้ามหรือพูดอะไรยังไงก็ แล้วแต่ผมนะครับ อันนี้พูดตรงๆ เลยครับวินเทอร์กับสปริงเนี่ยผมดองเม่ไปเยอะมากครับโดยเฉพาะสปริงเนี่ยผมดูแค่จบแค่เรื่องเดียวเอง แต่ว่าได้เกินกระแสมาพอสมควรนะว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เออ มันพอมีอะไรที่หนุกหนุกมันมันอยู่กว่าที่คิดเอาไว้ ทั้งทั้งที่ตอนแรกผมมองว่าเออซีซั่นนี้แม่งเริ่มต้นมาด้วยความท่าดีฮีเหลวเพราะบางเรื่องเนี่ยเริ่มต้นมาโอเคไปมาโอ้กากแต่คนที่ดูไปเรื่อยๆหลายๆคนก็บอกเออซีซั่นนี้มันดีกว่าที่คิดนะมีหลายเรื่องให้ดูเยอะกว่าที่คิดก็แนะนำเลยนะซีซั่นนี้ถ้าใครพลาดพลาดอะไรไปก็ลองไปเก็บเก็บดูครับหลายเรื่องมันโอเคกว่าที่คิดเอาไว้บางเรื่องก็อาจจะไม่แย่ มันแค่ธรรมดาแต่พอธรรมดา แล้วมันเซฟไงอย่างวีวีเนี่ย โอ้โหแม่งแม่งโคตร คนเล็ก พล็อตอย่างเซฟ ไม่ได้ตีอะไรใหม่เลยแต่ว่าเออเออมันก็โอเคอะมันเป็นแพทเทิร์นของหนังฝรั่งแบบเซฟๆนะเออซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่อนิเมะน้อย มันจะไปกองที่ ฟอร์สองที่เอ็ดมั้งก็จะอุดมไปด้วยภาคต่อต่างๆนานามากมายแล้วก็อนิเมะ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเฮียแป๊บเดียว สกอร์แป๊บเดียว นี่คือหมด หมดนี่ เอาเลยนี่นะวัตนะโอ้ยกูปวดหัว แต่ก็นั่นนะ เราก็ยังไม่แน่ใจครับว่ามันมีเรื่องอะไรให้เราพอดูได้ต่อไป คอยมาดูแล้วกันว่ามันพอมีเรื่องอะไรที่ผมสนใจบ้าง อ่ะ เรื่องแรกเลยครับเทนเซชิรัสลานตะตัเคนภาค2พาร์ท2ของ8บิตโอ้ อันนี้เรารอกันอยู่แล้ว จริง ๆ แล้วตอนแรกไม่ได้หวังภาคกับภาคแรกผาดหนึ่งเอาไว้ขนาดนั้นนะตอนแรกก็กะว่า เออเราก็แค่ดูสลามต่อไปเรื่อยๆ แต่มาเออมันก็พอสนุกใช้ได้อยู่นะ และที่สำคัญมันแบ่งบทตัวละครหลายตัวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องเนี่ยได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะ แล้วก็เขาบอกว่าว่าไอ้ภาคเสริมสลามในซีซั่นที่แล้วนี่คือโอ้โห น่ารักขี้ๆน่ารักจนลืมไปเลยครับวระชาติที่แล้วแม่งเป็นตะลุง แล้วก็เรื่อง2โอ้ ทุกคนรอคอยงานกลับมา แล้วก็ยินดีถึงการกลับมาครับ เพราะมันเป็นการกลับมาของเกียวโตแอนิเมชั่นเฮ้โคเบชิซังชิโนมิดรากอนเอส หรือว่าภาค 2 ของเมดราก้อนนั่นเอง ตัวรู้ว่าเมดราก้อนภาค 2 เป็นอะไรที่หวังว่านะ เพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องแนวคอมดี้น่ารักน่ารักที่ทำได้แบบใกล้ ๆ เคียงกับนิจิโจอะแต่ว่า อันนี้ใช้ได้เลยใกล้เคียงกันมากแล้วมันได้มีภาคต่อมาได้สารต่อต่างๆนานาด้วย มันตามยุคตามสมัยนะ แล้วจะเหมือนครั้งนี้มันจะดูมีเนื้อเรื่องต่อที่เอาไว้ด้วย มันมีตัวละครใหม่เออ บักแตงโมไม่รู้ไทยจะมีดราม่ากันไหมนะ ต่างประเทศเขามีก่อนแล้วตอนประกาศฉายอ่ะโอ้เบตาก้อนปล่อยตัวละครใหม่ โอ้โหตัวอย่างบักเลย แล้วก็มีดราม่าในทวิตเตอร์ใหญ่โต โอ้โหใหญ่เกินไปไม่มีอยู่จริงหรอกอยูโอ้ตีมั่วตัวเละต้นเป๊ะไปหมดนั่นแหละนะรอติดตามกันได้ับผลงานหลายๆ คนรอกันมา หลายๆคนก็พูดถึงกันเยอะนะครับสำหรับอนิเมะที่เขาว่าน่าจะเป็นท็อปนอชของซีซั่นนี้ที่เป็นเรื่องใหม่เรื่องแรกทันเทวะกับชื่อไทยสุดสร้างสรรค์ครับนักสืบพ่องตาย อ๋อไม่ใช่เหรอเอาจริงผมขี้เกียจอ่านพล็อตโดยย่อได้แหละเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยตัวเองไประดับหนึ่งด้วยแต่เหมือนได้คอนเซปต์มาว่าเออพระเอกเราจะเป็นผู้ช่วยนักสืบสาวคนหนึ่งเนาะนักสืบสาวคนนั้นก็น่าจะเป็นผมขาวบ้าง แล้วน้องคนขาวก็อาจจะตายแล้วหรือสักอย่างหนึ่งแล้วแหละโอ้แค่นี้แค่ในคลิกและแค่ในคลิกแล้ว เพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือนักสืบตายแล้วอะใช่ไหมได้ข่าวว่าช่วงตอนแรกหกนาทีโอ้โหแสดงว่ากะใส่เต็มที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่น่าแปลกเพราะว่าที่มันบอกว่าจะใส่เต็มที่เนี่ย เออนี่มันมาจากซีโอเอนกินะครับ เอนกิมันเป็น เออเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดเป็นที่ลงทุนของฮาโดกาวะมั้งแบบลงทุนจะเพื่อเผื่อจะทำไออะไรนะ คันโคสองเออ ใช้เวลาทำสิบปีเลยมั้งมึงนีน่าสนใจนะว่าเอนกิที่เขาทำผลงานไม่ได้โอเคในภาพรวมตลาดออกแบบนั้นออกมาแล้วเนี่ยมาทำอันนี้ต่อเนี่ยคือแบบจะใส่เต็มที่เลยนะกะจะใส่ให้เกิดความหวั่นไหวเลยใช่ไหมเอาสิเอาสิลองดู 決して死なないอ่าเรื่องต่อมาเรื่องนี้ครับบาการิน่าภาค 2โอโตเมะเกมอะไรสักอย่างหนึ่งช่างหัวแม่งชื่อมันยาวเกินไปจะไม่ต้องอ่านให้เต็มด้วยหรอวะภาคแรกดูเกือบจบแล้ว ขาดช่องท้ายนิดหนึ่งแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสดีนะ มันมันเอาจริงมันดีมั้แต่นิยายมังงะอะไรของแม่งแล้วล่ะ แต่พอมันเป็นมิปั๊บมันแม่งปลุกกระแสเลยมังงะนางร้าย นางร้ายกับชาติมาเกิดโดยผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีขึ้น โอ้โอมาดูกันต่อไปนะครับว่าบาการิน่ากับไบเซ็กชวลฮาเร็มของแกเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปจบภาคต่อเรื่องที่3ไปแล้วมาต่อกันที่เรื่องใหม่เรื่องที่2คาโนโจโมคาโนโจโนคาโนโจ ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบคบกับสาวน้อยเพื่อนสมัยเด็กของแกแล้วนะ และสัญญาไงว่าเออจะไม่นอกใจไม่คบกับใครอีกแล้วไม่คบซ้อนแล้วมาครับ เจอสาวน้อยอีกคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เรื่องเรือเพอร์เฟกอย่างมากน้องเขาก็มาสารภาพรักกับแกฉันจะขออนุญาตเธอนะ เราคบซ้อนสองได้ไหมพ่อมึงตาย โลเลงผมมองรอมคอมไปเลยแล้วนี้ไว้ว่ายุคนี้แม่งจะขายคอนเซปที่เจ๋งๆ ขึ้นมาสักคอนเซปต์หนึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออแม่งเจ๋งใน 3 ตอน แล้วหักไป9ตอนที่เหลือแม่งมึงจะไม่ต้องแคร์ เพราะมันเสียเวลาชีวิตมึงโอ้ยเชี่ยเรื่องนี้สงครามกองอวยนะแต่แบบไม่รู้อ่ะกูแก่ไปกับสงครามกองอวยหรือว่าสงครามกองอวยสมัยนี้ มันไม่ใช่สงครามกองอวยแล้วก็ไม่รู้นะ มันแบบเราวอนเดอร์บีให้มันเป็นอ่ะคือผมเชื่อว่าถ้าใครชอบอ่าอ่าอนิเมะรอมคอมสมัยเนี้ยเอาซีซั่นที่แล้วก็ได้ไอ้เพื่อนสมัยเด็กแก้แค้นอ่ะผมก็ดูได้แหละเอาจริงแต่ผมจะบอกกับตัวเองเฉยๆนะอันนี้ผมบอกตัวเองผมแค่หวังว่าอ่ามันจะไม่ได้ดึงคือผมแค่ 3 ตอนแล้วกัน อันนี้ได้บาลีมังงะมาชัดเจนและโนเวล ก็มีคนพูดถึงเกนจิสุจูกิยูชะโนโอโคคุไซเคนกิก็เรื่องต่างโลกอะไรนะ แต่มันเหมือนเป็นเรื่องต่างโลกที่คนสนใจเยอะที่สุดแม้กระทั่งในคอมมูไทยที่แบบกลุ่มคุยเฟื่องก็แอบไฮเรื่องนี้อยู่นะ เพราะแค่คอนเซปต์ก็แตกต่างแล้วครับ ที่มาจากพระเอกจากต่างโลกของเราเนี่ย จะต้องช่วยเมืองจากความแร้งแค้นสิ่งชั่วร้าย การคอร์รัปชันต่างๆนานา ทำงานเอกสารนี่หลักแล้วเรื่องนี้เหมือนกับจะพยายามเน้นไปที่ p o l i t i c ต่างๆนานาเป็นหลักว่าเออพระเอกของเราจะนำประเทศไปสู่ความเจริญต่างๆอะไายังไง จะเริ่มจากตรงส่วนไหน บริหารอะไรนู่นนี่นั่น เรื่องการเมืองเป็นหลักอะไรเงี้ยนะ ก็ได้แค่หวังว่าเรื่องนี้มันจะดีอย่างที่เขาบอกนะ เพราะพอดูพีวีไปแล้วมันก็ธรรมดาปะวะ ไม่รู้ดิแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เขาจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะทิ้งในซีซั่นนี้หรือว่า มันจะนำมาซึ่งความเจริญ ความเจริญ あなたってすごく現実主義なのね現実主義勇者の王国再建期ผลงานจากโบนชิ้นต่อมาครับ อันนี้ก็เรื่องใหม่บอนิทัสโนคาสเหรอคัส ไม่รู้ ผมอ่านไม่ถูกนะอันนี้อันนี้ อันนี้จะไว้ตรงนี้แค่นี้แล้วกันเดาว่าถ้าเรื่องนี้ฉายไปสักพักใหญ่แล้วมีคน LC เนี่ยน่าจะมีสาวๆรอวีด แบบหนุ่มๆในเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรเพราะเรื่องนี้เน้นหนุ่มๆนะอารมณ์มันจะกลิ่นอาย คล้ายๆบุนโกเซด็อกที่เฮี้ยเลยแต่เป็นบุนโกเซด็อกแบบยุโรปอะคิดเหรอวะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคล้ายๆแวมไพร์ที่ชื่อว่าวานิกัสเว้ยเขาเกิดผิดผีผิดธรรมชาติแล้วโดนแบนโดนในประเทศออไรไงแกทิ้งคำสาปเอาไว้ไงว่าจะฆ่าแวมไพร์ทุกตัวให้ได้เลยจับพัดจับผูไงไม่รู้ต้องทำงานร่วมกันกับไอ้หมอคนดำเออในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ดีเดย์ซะทีเดียวเออ ถ้าดูพีพีเฉยงานดีใช้ได้เลยนะลองไปดูกันครับว่าเออหนุ่มๆ ในเรื่องนี้มันจะน่าหวีดแค่ไหน แล้วก็เรื่องนี้มันจะเจ๋งพอสมควรหรือเปล่านะโบกุตาชิโนะรีเมคของฟิลส์พระเอกวัย 28 เกือบแต่ 30 เนี่ยเขาเป็น developer เกมที่บริษัทของแม่งอะล้มละลาย เสียงานเสียการไม่มีงานทำกลับบ้าน พอหลับไปตื่นมา ไอ้เอ้ย กูย้อนกลับไปในอดีต 10 ปี ก่อนที่ชีวิตกูจะพังทลาย เขาก็ได้มีโอกาสเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ของเขา เพื่อทำให้อนาคตของเขา ดีกว่าเดิมโอ้ย โคตรแปลกใหม่เลยฮะ ถ้ามันไม่มีอนิเมะที่ชื่อว่า รีไลฟ์ไปนะ ไม่รู้เหมือนก็จะเหมือนไหมแต่ว่ากลิ่นอายหรือว่าเรื่องย่อก็ใช่แล้วนะมันจะน่าสนใจขนาดไหน มันจะตีความเรื่องอะไรออกมา ไม่ต้องเป็นเรื่องเกมหลักๆ ก็ได้เอาเป็นเรื่องเกมแบบคู่ๆกันแล้วเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแกกับคนรอบข้างก็ได้แต่ อันนั้นอ่ะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปตีโจทย์นะนะ อันนี้ไม่ใช่ภาคต่อจะเป็นภาคเสริมของซีรีส์หลัก ฉลอง10ปีด้วยนะแต่ไม่ผิดมั้งโมกักโคโคโนะ ยูโตเซโอ้เปลี่ยนจากเลโตเซเป็นยูโตเซนะ อันนี้เป็นเรื่องราวทางฝั่งของเหล่าสาวๆต่างๆนานาแล้วกัน แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นซีซั่นไฟมันอาจจะมีเรื่องทางมุมมองของแกอะไรก็ได้นะ อารมณ์ประมาณเร็วกันไหมไม่รู้ ไม่รู้ คิดไม่ออกเลย แต่ขอให้มันเป็นอย่างนั้นละกัน เพราะอะไรรู้ปะเพราะถ้าเกิดมันเป็นซีซั่นไฟเฉยๆ เนี่ย มึงแพ้ซีซั่นไฟแน่ๆそ่จาฮิซามะวะคุจิ เคไนของซิมเวอร์ลิง อีกแล้วอ่ะ ท่านจาฮีเนี่ยเขาเป็นจอมายคนหนึ่งที่มีพลังสั่งต่างนานา อย่างมากมายมหาศาลแล้วแกถูกชิงพลังไปในระหว่างนั้นแกจะมีชีวิตรอดในร่างเด็กแบบนั้นได้หรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้สนใจเรื่องย่อนะเพราะเอาจริงๆ ตัวละครมันน่ารักอยู่แล้วน้องเขาก็ดังมาตั้งแต่มังงะด้วย คนรอดูมีแน่ แต่พอดูกระแสแล้วเรื่องอื่นอ่ะมันก็ต้องดังกว่าแน่นอนแล้วที่สำคัญกว่านั้นยิ่งกว่าสุดๆเลยฮะพีวีไม่มีเลยดูดิตอนตอนตอนผมพูดเนี่ย คงจะแบบเอาภาพมังงะมาใส่ หรือว่าถ้าเกิดผมตัดต่อช้าหน่อยหรือว่า ในระหว่างที่ตัดต่ออยู่แป๊บเดียวไอ้เฮียพห้วีมาอ่าอ่าจะใส่ให้ เน่เน่เน่นี่คือซีซั่นแห่งการกลับมา นี่ยอันนี้กูขนานนามออกแล้ว กูคิดออกแล้วซีซั่นนี้ต้องนิยามแบบไหน เพราะอะไรวะไม่เอาหายไปหนึ่งปี เขาเข็นอนิเมะมาใหม่เรื่องนึง เป็นอนิเมะออริจินอลด้วยซันนี่บอย ันนี้จริงมันควรจะเป็นวันหยุดฤดูร้อนธรรมดา แต่เราเด็กๆนักเรียน 30กว่าคนชายหญิงเนี่ย มารวมกันในห้องนี้ที่เขาอยู่เนี่ย มันไม่ใช่มิติเดิมต่อไปแล้วครับมันคือมิติอะไรที่ไม่รู้และทุกคนก็โดนปลุกพลังพิเศษของตัวเองออกมาที่แตกต่างกันออกไป และพวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตเอาตัวรอดไปให้ได้นะ ถ้าใครจะตั้งชื่อซันนี่บอยในภาษาไทยนะ ผมตั้งชื่อให้เลยเคว้ง อาร์ t สไตล์แอนิเมชันหรือว่ากลิ่นอายการนำเสนอแม่งเหมือนกับย้อนไปยุค 80อะมันดูแบบโอ้โห เก่าชิบหาย แต่แอบดูดีในแบบของมันนะเว้ย แต่พอดูเจ๋งไปแล้วเนี่ย มันก็เกิดการตั้งคำถามเว้ย มันจะเวิร์กกับยุคนี้หรือเปล่า มันจะดีมากน้อยขนาดไหนไม่ทราบ แต่ว่ามันไม่ดังแน่ๆ เพราะว่าการถ้าทำอนิเมะงั้นออกมา มันแพ้หมด รุ่นใหม่เขาไม่ดูกันแล้ว มันไม่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขาด้วย เฮียมึงจะหาเงินจากไหนวะ ไม้เท้ามันไปรับงานนอกอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย มันจะตายไว้ในสตูดิโอหานี่แม่ง เลยสองกับเจสี่ครับชินิกามิบดจังโตคุโรเมะตัวละครพระเอกของเรามันชื่อว่าบดจังนะเขาเป็นคำสาปที่ถ้าเกิดเมืองเขาไปสัมผัสกับใคร แม่งจะตายโหงตายหาไปไปมาเขาก็ไปแบบหลงรักแล้วก็ไปมีความรักกับสาวใหญ่ชื่ออลิสงดงามมากนะ มีผมบลอนตาสีฟ้า แต่ว่าเป็นความรักที่ทรมานมากเพราะต่างฝ่ายต่างสัมผัสกันตรงๆ ไม่ได้ มันก็เลยกลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่เฮี้ยในทางกับการความรักบริสุทธิ์นั้นก็แสนเจ็บปวดเหมือนกันเฮี้ยเขากะ จจะทำเป็นโมเดลแบบไฮสกอร์เกิลด้วยมั้ง เพราะว่าไฮสกอร์เกิลก็มีคอนเซปต์เรื่องที่เจ๋งของมันตัวเองของมันเองอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องวาดอันนั้นก็ได้ ถ้าใครชอบการนำเสนอ High Score Girl ก็ลองดูครับ แล้วมาแชร์ผมหน่อยกันว่าน่าสนใจไหม พีชบอยหรือว่าซ้ายของอาซาฮีโปรดักชั่นมันน่าจะเวทจากโมโมทาโร่แหละนะ มันมันมีรูปพีด้วยนะใช่ไหมชิโน่ซินะโนะอควาโทบของ p วิร์กสาวน้อยทำงานที่อควาเรียมได้สารสัมพันธ์กับอดีตไอดอลจากโตเกียวที่รีทายออกมาจากวงการ สารสัมพันธ์ไปมา มีความผูกพันกันมากขึ้นในอควาเรียมนั้น ไม่มีเขียนโชโจไอครับ แต่ผมตีความได้เลยว่ามันคือยูริอย่างแน่นอน p วิร์กมันจะมาแพทเทิร์นนี้ครับภาพเสียงสี สวยแล้วก็ตบหน้าเขาได้ฉากจบที่ เรื่องต่อมาฮะ ผมเรียกสั้นๆนะ ร้อยแมนเนี่ยตอนนี้คือคิดเลยว่าเอ๊ะ ทำไมนะมันภาคสองนะ หรือมันดีจริงวะ ผมดูไม่จบไงภาคแรกอ่ะแบบดูได้แค่ครึ่งเรื่องแล้วดูไม่จบอ่ะกูพลาดอะไรอผมไม่รู้ ไม่รู้ ผมไม่รู้ สักวันหนึ่งต้องดูให้ได้เลยเพื่อที่ดูภาคสองไปพร้อมๆกันให้ได้ สักวันหนึ่งอ่ะโอ้ต่างโลกเุยสีครับโอ้เซเลกิงโซคิผลงานของแม่ป้าเรื่องแรกในซีซั่นครับที่อยู่เป็นคลิกเบสให้กับ ML มาตั้งนานแสนนานคุณดูภาพนะ เนี่ยคิกเบทพอละเบคิกเบทพอละเฮออนเซไดโนอิดาเดนนาจิแม้ผู้กำกับแกจะทำงานผู้กำกับอะไรมาไม่รู้อันนึง แต่ว่าแกก็มีประสบการณ์พอสมควร แล้วก็พอลงดูพีวีแล้วอ่ะโอ้ยงานเจ๋งมากนะแอนิเมชันโหดมากฮิกุราชิโนะนาคุโคโรนิโซสสกิกามิชิริคุอิสคายโดชูเรื่องต่างโลกเรื่องที่3ทำไมนับภาคต่อ แต่ถ้านับภาคต่อด้วยจะเป็นเรื่องที่5โอ้โอ้ชีตอย่างชีตสโลไลฟ์ เมคเคียวแบล็กคอมพานีของซิมเวอร์ลิงซื้อไปต่างโลก แต่แบบผมเชื่อว่า งานมันไม่ดีหรอกเพราะว่า PV มันก็ค่อนข้างจะเอาภาพนิ่งมาฉายเยอะมากนะ แล้วก็ซิมเวอร์ลิงก็คงจะไปตั้งใจทำบาการิน่ามากกว่าพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยไม่ได้ตัดความหวังเนี่ย แต่ก็พูดตรงๆอ่ะแล้วก็นี่นี่นี่นี่นี่มาเจียเรคคอร์ด มาโฮโชโจ มาโนกะ มาจิก้าไกเด้น ภาค 2 จริง ๆ ช่วงจบภาคแรกเป็นอะไรที่แบบหายสัสสัสเลย ผมจำได้ขึ้นใจเลยที่ทำโปรเจกต์คุยกันหลังดูไอ้มาเจได้คอถูกปะแต่ว่ามันค่อนข้างจะนานแล้วนะผมก็แอบหมดไฟเรื่องนี้ไปเยอะพอสมควร ไม่ต้องถามถึงพี่โอลีนครับติดเกม ต่อให้แบบคุยกันจนรู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำโปรเจกต์นี้อีกรอบนึงแต่ว่าคงไม่ทำแล้วล่ะแค่แค่จะรอดูไว้เฉยอย่างเดียวนะ เรื่องหลังนี้ก็ไม่มีอะไร อันนี้ก็เป็นเรื่องฉายรายการเด็ก ๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องดัตตะ 5 นาทีก่อนเริ่มเกมเลิฟไลท์ซูเปอร์สตาร์ของ Sunrise Beyond เลิฟไลท์อ่ะมันจะมากับสาวๆ9คนตลอดอาร์คิไทป์ไม่ซ้ำกันเลย แต่ว่าอันนี้คือแบบลดลงมาเหลือ 5 คนเว้ยไม่รู้เหมือนกันว่าในความเป็น 5 คนมันจะทำได้ดีเท่าเดิมหรือเปล่า อาจจะมาในรูปแบบของตัวประกอบปะที่แบบจะทำให้เรื่องมันดูเจ๋ง งขึ้นดูอะไรขึ้นไม่รู้ครับไนเคสองสี่สิบเอ็ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดสีโค้ดโอ้ยนัดแต่เพิงสองเหรอทีซ้ำไหมนะนี่ก็ไม่มีอะไรยรัามีชิบายก้าวช่างหัวแม่งใครแคร์วะ นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เจ็ตเตอร์โรโบออก早乙女博最後の遺産だ ผมถึงที่พูดไงนี่คือซีซั่นแห่งแห่งการกลับมาเว้รวมผนวก 2กำลังสตูดิโอนะ B Media แล้วก็ CEO A Cat แล้วคิดสภาพว่าเจตเตอร์โลโบในปี 2021 what the fuck กะจะเอาความเหล็กไหลเนี่ยมาขายให้กับคนยุคนี้เหรอมันจะไหวเหรอวะแต่กลิ่น IPV ก็เจ๋งกันนะว่าอู้ร้องเพลงโดยแจมโปรเจกต์อู้นี่แหละซุปเปอร์โรบอทอู้คงจะอิมเพรสแฟนได้ระดับหนึ่งแหละแต่แบบ ว่าถ้าไม่ใช่แฟนๆก็คงไม่ต้องดูแล้วมั้ง จริงตืดๆนี่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วครับ ใช้ต่อก็ อ่า นี่ก็เป็น ONA ONA ก็ไบโอฮาซาร์ดเหรอไบโอฮาซาร์ดก็มีใน ML นะ What the fuck it w a เนี่ยแล้วก็ OVA ของ อวดเมียกับ โอ้ มาโฮสกายโนโยเมลนานมาก ไม่นึกว่าจะมี OVA โอ้ มูวี่ครับ มูวี่ก็ดูเฉยๆ นิดหน่อยแล้วกัน ไม่ต้องไปโฟกัสเยอะนะ มันมีมูวี่ของ My Hero 3มูวี่ของฟรีกายกลับมาเกี่ยวอันนี้มันก็ต้องมีฟรีใช่ไหมมูวี่ฟรีก็กลับมาละ แล้วก็นี่เฟดแกรนออเดอร์ ไม่ต้องอ่านชื่อเต็ม เอาเป็นว่ามันบทอ๋อโซโลมอนแล้วกันอ่ะตืดตืดตืดตืดตืดมีเฟดแกรนเฟด เอลิยา อายายา อายา มีแบรนด์ดีมฟิล์มไลท์ชินจัง ชินจังแจม น่าจะเอา LC มา เพราะมันน่าทำกำไรได้ แล้วก็กันดั้มจีแล้วก็ร้อยนี้ โอเคจบ ตอนพิเศษก็ไม่มีอะไรพิเศษครับ แล้วก็ นี่โอเบมีมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับ รอดูเนาะจบปออ่ะ เห็นไหมสั้นนิดเดียว ในมุมมองผมที่ทำคลิปในที่อัดอยู่เนี่ยแม่งสั้นนะสั้นที่เฮียเลยผมไปอัดตอนราวบ่ายกับบ่ายสองอะ แล้วแบบมันจบตอนบ่ายสามครึ่ง แป๊บเดียวเองคลิป30 นาทีเนี่ย กูเล็มจะสองชั่วโมงแล้วรู้ป่ะเนี่ย อันนี้แค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆจะยังไม่ถึงครึ่งดีด้วยซ้ำเราหวังพึ่งอะไรได้บ้างเราหวังพึ่งสลามก็ได้อะสลามแล้วก็อเมดากอน ส่วนไอ้เรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คือจะมีเคว้งเคว้งแล้วมันเป็นการกลับมาของสตูที่แบบนานๆทีจะได้ทำเมสสักครั้งหนึ่งอย่างพวกแมสเฮาด้วยแหละนะแล้วก็เจตเตอร์โรโบในยุค 2021 เนี่ยนะ มันจะไปภาพยังไงวะเนี่ยงง มันกลับมาได้ไงก็ไม่รู้ เอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าซีซั่นนี้คงจะเดินไปด้วยความเงียบแหละ คงจะเดินไปด้วยความเงียบเชียบหรือว่าเป็นการพยายามที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆหรือว่าพูดในสิ่งที่แบบนอกกระแสมากขึ้นกว่าเดิม แบบกระจายขึ้นกว่าเดิมมั้งผมคิดไม่ออกว่ะ แต่มันแบบเป็นมีเรื่องที่คุยอยู่น้อยนะเอาจริงแล้วอ่ะ เชื่อเถอะครับมาเดี๋ยวพอในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้มันจะแย่แค่ไหน มันก็ต้องผ่านไปได้ แล้วพอแล้วพอมันผ่านไปได้ปุ๊บซีซั่น4 2021 ที่เราเเห็นแค่เบื้องต้นแล้วเราก็ใจสั่นแล้วเนี่ย โอ้พ่อมึงตายสัตว์ โอ้ ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนที่รอดูคลิปวิดีโอจนกระทั่งจบนะ ยังมีเรื่องอะไรที่ตัวเองสนใจอยู่ก็สามารถที่จะกดดูได้ครับว่าเออตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรื่องนี้เป็นงี้เรื่องนั้นเป็นงั้นเรื่องนู้นเป็นงูอะไรเงี้ยแบบไปนะแล้วถ้าสนใจเรื่องอะไรก็มาแชร์แชร์กัน ว่าสนใจเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นกับปุ๊มแล้วก็เรื่องไหนที่มันฉายไปแล้วสนใจไม่สนใจยังไงก็มาบอกเบื้องต้น ก็ได้ครับ ไม่สปอยในสัตว์แค่บอกเฉยว่ามันโอเคไหมอะไรไงครับผมไปดูมาแล้วครับหนังสือพ่องตายนี่คือแบบมันมากแล้วโอ้ยก็คลิปนี้ก็ขอบคุณละพอพอพอแค่นี้แหละฮะโอเคคลิปหน้าเป็นอะไรต่อไปก็รอรีบรอดูแล้วกันผมจะรีบอัดรีบเสร็จแล้วก็พอ อจบจะได้ไปตัดต่อแล้วก็ทำคลิปนู่นคลิปนี่ตอบมีอะไรหลายๆอย่างดองไว้เยอะที่ไม่เวลานี่คือจะไม่ไปทำอะไรครับผมจะไปเล่นเดียนดีแล้วไปนอนไปเจอกันกันหน้าครับเสียบายจ้าเย่